เฮ้ยทีสองใบให้ตั้งสิบบาทนะดูวันนี้มันจะให้เท่าไหร่ อุ้ยมาถึงก็ได้เลยร้อยเก้าสิบสี่มาต่อยไวมาอย่างนี้ต่อแน่นอน โอเคอืมอุ้ยปักอะไรเนี่ย เปิดมาก็ได้เป็นพันเลยเลย เปิดแล้วจะสุดยอดเกินไปแล้วนะได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่เนี่ย หูวิเมกาวินไปแล้วครับตอนนี้ เปิดมาแหมเกิดจัดเลยรอบนี้เกิดจัดเลยหนึ่งพันเก้าร้อยสองบาท ว้าว ไปกันเรื่อยๆวันนี้แหมได้แต่เช้าได้พูดถึงก็ได้แต่เช้าแหละ ผมเล่นตอนเก้าโมงนะเวลานี้ อืม กดไปหน่อย กดแบบลงแตกเยอะๆหน่อยแตกหนักๆจับเต็มๆหน่อยสาวทำนี่เคยให้ผมเป็นแสนแล้วนะ wow. อันนี้จะได้เท่าไหร่ได้แล้วต้องเลิกนะทุกคนได้แล้วลงเสียแน่นอนผมเคยไปแล้ว คุนพันหนึ่งได้มาห้าหมื่นแม่กดต่อเสียหมดเลยผมอะได้มาอีกเท่าไหร่เนี่ยลืมดูแพมเยอะไปหน่อยออ้เก้าร้อยเก้าบาท เลขสวยอยู่เก้ากับเก้าเราก็ต้องได้เลยวันเนี้ยแตกแน่นอนชัว์เลย ได้มาอีกหนึ่งร้อยแปดบาทแล้วเอ้ยมาต่อสามสิบเจ็ดบาทยังไงต่อ ลงมาอีกห้าสิบบาทวายข้าวนี้ยังมาอีกห้าร้อยสิบแปดบาท อืมคิดว่าจะต่อให้แล้วหน่อย อืม มาอีกสามสิบหกบาท ยังไงจังหวะนี้ปับแปดสิบหกบาทอ่าต่อไหม อืมได้กำตอนนี้ได้มาสี่พันแล้วทุกคน ไม่ทุนพันหนึ่งแ้ววันนี้มาทุนพันหนึ่งทุนแบบเนิบเนิบแบบเบา ๆไปแต่ว่าหลัง ผมจะมาเล่นทุนหลักร้อยให้ดูนะ เผื่อทุกคนจะได้เอาไปเล่นตามได้ตัวมาหนึ่งบางคนเยอะไปก็ไม่ถึงนี่เออผมจะเล่นทุนหลักร้อยให้มาอยู่โอ้มาสิบมาเจ็ดบาท อืมาต่อห้าสิบเจ็ดบาท มาอีกเออเจ็ดเจ็ดเจ็ดเลยสิบมาอีกยี่สิบแปดวายมาอย่างนี้เออ มาอีกไหมเอ้ยโอ้ยเออู้สองหมื่นสามอะไรวะเนี่ยโอ้ยโอ้ชื่อเอ้แตกกับเบาๆน้อยๆแม่งลอยสองหมื่นเลยอ่ะ โอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมากแจ๋วใช้ได้ สุดเลยวันนี้สุดเลยอ่ะสุดจัดอ่ะสุดจัดอ่ะสุดจัดประหลัดบอกอ่ะประหลัดลาออกยังบอกว่าสุดจัดอะสองหมื่นสี่ร้อยหก สองหมื่นสี่พันหกร้อยเจ็ดสิบสี่บาทพูดผิดพูดผิดตอนนี้เด้งมาสองหมื่นแปดแล้วนะ เป็นไงอ่ะ แจ๋วจริง ๆ เลยสุดจัดจัดเลยอ่ะ ปั๊บ มาต่อเอ้ยมาต่อแล้วสามหมื่นมาวันนี้สามหมื่นมาโอ้ยทุนพันหนึ่งเด้งขึ้นมาสองหมื่นแปดผมล่อผมเออเลยอ่ะ สุดอยู่แะเป็นไงอ่ะสี่สิบสามบาทแล้วครับตอนนี้ อืมมาต่อสามสิบสองบาทวายมาอย่างนี้ เออลงมาอีก เออลงมาอีกห้าสิบสี่บาทอย่าหยุด โอ้โห น่้มาอีกสี่ร้อยเก้าสิบหกบาทนะครับ อืม เออมาต่อเก้าบาทโอ้ผมเบ็ดแค่สามสิบหกบาทเองนะแม่งแตกแบบแตกจับเลยอะ่ะเบ็ดสามสิบหกบาทแตกรอบผมเป็นสองหมื่นแปดโอ้ยแจ๋วอะ่ะก็ใช้ได้อะ่ะอันนี้ก็ไม่เสียดายแล้ววันเนี้ย อันนี้ก็คือแบบแตกแบบยิ้มแฉ่งเลยวันนี้ยิ้มแฉ่งอะ่ะ คิดทุนพันหนึ่งแม่งแตกสองหมื่นกว่าโอ้ยเกือบสามหมื่นแต่เอาไปขิงพวกพวกกันหน่อยขิงขิงหน่อยขิงบ่อยไม่ได้เดี๋ยวแม่งยืมตังค์สามสิบเก้าบาทวายมาขนาดนี้โอ้ยไม่ลงว่ะแม่แม่เล่นได้ทุกคนอย่าไปบอกเพื่อนเยอะนะแม่งยืมตังค์หมดตูดเลยนะ พวกนี้แม่ง เห็นแล้วได้มาตังมาง่ายมันก็จะยืมแบบ ยืมคืนเ้าไม่ว่า เพื่อนยืมคืนแต่แม่งยืมไม่คืนเลยเสียเพื่อนเปล่ากอเยอะผมในยกอเยอะอุ้ยมาสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทไม่ต่อทำไมตอนผมพูดแล้วแม่งไม่ต่อตอนไม่ดูเลยต่อจังไหมอุ้ยคาตเตอร์ปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บโอ้โหคิดว่าจะมาให้แล้วเตอร์ ทำไมมันแลงไม่ขึ้นสามหมื่นวะขึ้นสามหมื่นได้หน่อยสิขึ้นสามหมื่นเนี่ยหยุดเลยเนี่ยถ้าไม่ขึ้นก็พอที่สองหมื่นเก้าปั้นไม่ขึ้นจริงๆอะเพราะถ้ายิ่งกดก็เราได้เยอะแล้วกดไปนานๆมันเสียเหมือนวันนั้นนะผมเสียจัดเลย เสียดายมากเลยได้มาห้าหมื่นแม่งกดต่อไม่ยอมเลิกวันนั้นผมไม่ได้อัดไว้ด้วยดิ เพิ่มเบ็ดดีกว่าเบ็ดละตาละร้อยไปเลย มับมับอืมมาร้อยห้าสิบบาท อืมมาอีกหนึ่งร้อยเก้าสิบมับอืมไม่ไม่ค่อยลงเลยวะปรับเบ็ดร้อยขึ้นดีไรไม่ลงให้เลยเนี่ยนะมันจะเป็นเงี้ยไม่ค่อยลง แต่ก็มันเรื่อยๆพอดีกว่าไม่เอาแล้วปันไปคืนแล้วได้กำไรมาโอ้ย ได้กำไรมาสองหมื่นแปดแล้วได้จริงๆอ่ะป็นไงแตกมาสองหมื่นเก้าอุ้ยสุดๆเลย ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้จ้องพิเสือสล็อตด้วยนะครับ ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับผม วันนี้ผมพอแล้วนะ ไปกันนะครับ สวัสดีครับแต่งเนสยีเสวยแต่งเป็นสวยทสย